Pau, when I had to say. So, sound like a soul. วัตรุงครับสาวนาสักแฟน រយយំ

ต้องมานั่งเป็นทุกข์ก็มารู้พอตอนจับได้มาใบแดงจับได้ใบแดงเทวดากัแกมายอมรับสินบนบางคนแล้วก็อยากรวยเที่ยวตะเวนหาหวยไปทุกแห่งหนเจอสารก็ไหว้สารจุดทข์ก็มาละขอล้างขอบนตูหัวรวยอือซาตูหัวรวยอือซาต้องไปเดินแก้ผ้ารำแก้บนจุดเทียนเวียนวนรำรำแก้บนละวนเอ่ยวนเวียน hiến ra างรำทั้งห้าคณะในคืนนี้ก็ได้พวกเราสหัสสวรรค์ทำกันแก้บนให้กับเจ้าภาพคือเจตุ้มรัชพงศ์และคุณนมาชุติพงศ์นะครับจึงได้บนบานสานเก่า